แล้คงไม่ทำให้เกิดเจอเจอไม่กล้าพูดจาสักที บุญพาไม่วาสนาของพี่คนดีนั้นคงจะมีเรื่องคนดีเขาคงจะพบน้องก่อนอภิจอดมันคนจอดจะพลาดมาแล้วบอกขอเชิญน้องเหี่ยวคุ้มค่า แต่ละรอบนี่มันช่างไวเหลือเกินนะต่อไม่รู้ไปกินอะไรมาเรี่ยวแรงเหลือเฟือแล้วกันแน่นอนจัดเลยจบยังไม่ยอมหยุดกันด้วยนะขอบคุณนะครับผมคุณมีเครื่องดื่มมาจากด้านหลังนะครับุพี่๋อมีมาต่อบ้านายใหญ่นะครับพี่อั๋นนะครับขอบคุณมากครับผมมากนะครับคืนนี้สดชื่นคึกคักและทั้งค่ำคืนแน่นอนนะครับเมื่อกี้นี้มี FC มาขอจับมืออะไรนักร้องเราด้วย จับไม่พอยังไงอีกฮะเอาไปดมด้วยอีอยัง ผมนี่ฉาเลยครับผมไม่รู้ไปโดนมือข้างไหนด้วย เมื่อกี้ไม่ได้บอกเลยฮะไม่รู้ไปได้กินอะไรกันไปบ้างขายดีขายดีสองคืนที่ผ่านมาเราไปอยู่ที่สมุทรปราการวัดคลองบอนใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครใช่ครับผมไปเป็นกองเชียร์แจ็คมินมหานครอยู่สองคืน จังหวัดจังหวัด มันเรียกว่าปริมณฑลปริมณฑลเนาะปริมณฑลปริมณฑลจริงๆ จะปักหลักอยู่ที่นั่นนะโจอยู่ไม่ได้เพราะว่าค่าครองชีพแพงนะครับ ปวดปวดเมื่อยทีนึงต้องไปหาหมอทีละพันห้านี่ไม่ไหว ผมไม่เคยครับนะต่อ ไอเรื่องปวดไม่มี เพชรบุรีบ้านเราเมื่อยนิดหนึ่งสามร้อยต่อสองชั่วโมงพออยู่ได้นะฮะ เดี๋ยวผมโดูก่อน ผมโดูก่อน อ่าเชิญสชิตาสบายเลยครับ ขอบคุณเครื่องดื่มของพี่อันด้วยนะครับล้วโจกินเสียงดังโน้มมาแล้ว อให้นาโจดื่มน้ำตั้งหลักนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับในรอบนี้เปลี่ยนบรรยากาศสร้างความคึกคักกันด้วยบทเพลงร่วมสมัยกัอ้าวแล้วเป็นร่วมสมัยแล้วต่อ ร่วมสมัยกันบ้างนะครับเอาใจคนรุ่นใหม่กันบ้างสลับตับเปลี่ยนกันตั้งหลักกันกับรักควายควายมา